สำหรับประโยค是的แปลว่า ใช่หรือถูกต้อง เป็นการตอบรับในภาษาจีน สำหรับประโยค请你们在大堂稍等一会แปลว่า คุณลูกค้าคอยที่ล็อบบี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะ คำว่า请แปลว่าเชิญ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณคำว่า在 ว่าที่คำว่าตาถังแปลว่าห้องโถง ความหมายตามตัวอักษรในภาษาจีนคือ ใหญ่ ห้องคำว่าเชงแปลว่าครูคำว่าเติงแปลว่ารอคำว่าอีหุยแปลว่าพักหนึ่ง